สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด Easy ICT บทเรียนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่าย ๆ จากที่บ้านของคุณเอง ดิฉันอาจารย์รัชดาเทพประสิทธิ์และ ดิฉันนางสาวนิชนันปัญญา ยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ เดี๋ยวหนูจะตกแต่งด้วย Photoshop แล้วจะส่งให้อาจารย์นะคะ อืม สนใจอยากลองใช้โปรแกรมกิมบ้างไหมกิมใช่จ้ะกิมก็เป็นซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพในตระกูลเดียวกับ Photoshop แต่กิมเป็นซอฟต์แวร์ Open Source สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถแก้ไขรูปภาพ ตกแต่งภาพหรือตัดต่อภาพ ตกแต่งข้อความให้สวยงามด้วยก็ได้ มีฟังก์ชันไม่แพ้ Photoshop เลย เรียกได้ว่าทำทุกอย่างที่ Photoshop ทำได้เลยค่ะ อืม แล้วทำไมเราถึงต้องไปใช้พวกซอฟต์แวร์ Open Source นี่ด้วยล่ะคะอาจารย์ ก็เพราะซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ เช่น Photoshop Illustrator มีราคาสูงถึงสูงมาก ทำให้คนจำนวนมาก หันไปใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ซื้อแผ่นก๊อปดาวน์โหลดของผิดกฎหมายมาใช้ สุดท้ายก็คือเลือกที่จะใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเอง ดังนั้นอาจารย์ว่าการที่เราหันไปศึกษาโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์ Open Source จะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แล้วยังได้ใช้ของฟรีประหยัดเงินอีกด้วย โห น่าสนใจมากเลยค่ะ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยถูกกฎหมาย 100%หนูว่าไม่เสียเวลาที่จะเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนะคะ แล้วมันจะยากไหมคะอาจารย์ ไม่ยากหรอกจ้ะเพราะโปรแกรมตกแต่งภาพส่วนใหญ่ จะมีหน้าจอการทำงานและเครื่องมือ เมนูต่างๆ คล้ายคลึงกัน แล้วกิมเนี่ยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ไหมคะ มีแน่นอนค่ะ เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอสโค้ดอนุญาตให้มีการนำไปใช้ทำสำเนาแจกจ่าย และแก้ไขปรับปรุงได้ ด้วยเหตุนนี้ทำให้ซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน และธรรมชาติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก จะมีการปรับทีละน้อยทีละน้อยอาจมีการเพิ่มเครื่องมือใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ เข้ามา แต่หลักการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิม หนูอยากทราบเลยค่ะอาจารย์ว่ากิมจะช่วยให้ภาพของหนูดูดีมากขึ้นขนาดไหน ในบทเรียนนี้ เราจะได้ศึกษาการตกแต่งภาพและสร้างภาพอย่างสร้างสารรค์ด้วยโปรแกรมกิม ความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การปรับแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน บทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภาพดิจิทัล 2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพดิจิทัล 3. สามารถสร้างและตกแต่งภาพดิจิทัล มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพดิจิทัล เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสารรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสารรค์ภาพดิจิทัลตามความต้องการได้ค่ะ